มันมีประโยชน์กินเบิดเอ็งบ้าไปไหนเมืองสวนบักนาวเออผู้หลับมองคนเอาหน้าหมอบักนาวมีประโยชน์ผู้หลับอายุมาพ่อกินน้ำไปยากนะ กอดมาวนี่ตะตะกอนมานี่ยังถึงสิใต้ปลมันก็ว่าขึ้นเฮ้ยมาเปลี่ยนเป็นหมูน่าวบานมันได้ผลดีบ่ที่แรกก็ทดลองอยู่แล้วทดลองวันแปดสิบต้นมันได้แดดด้วยนี่เดือนเมษาแดืแดด้วยเนี่ยปลูกแดดเนี่ยครับ ได้ใส่น้ำหลายบ่บานใส่น้ำเฉลี่ยแล้วก็วันต้นละบาทเดือนหนึ่งเฉลี่ยละเดือนหนึ่งต่อบาทหนึ่ง ปาดสิโถเนี่ยได้กินเลวยเเนาาะะวาใส่น้ำสมืดน้ำสมืดเย็นหนึงมันเขียวประมาณกาไฟหาแล้วอน้ำสมืดาหนึ่งมันมีหาลอยต้นกมันได้อถึงต้นละบาท ครับเดียวต้นละบาทถ้าไปปลูกอ้อยมันก็บ่ได้ขึ้นแล้วนอนดินทร้เนาะผสมมีอยางแน่อยู่ในนี่เขาเอาดินเอาเอาเอาเอาไอ้ปุ๋ยขอาวเับไอ้ กับกับจอกกับปกหนาเวลาหดเนียมันมันใหญ่ต้มชื้นมันใหญ่ต้มชื้นหมดนะมันไม่พอได้เพียงน้ำมันเลยบอกเพียงน้ำว่าหาตะพุดข้างเนจ่ย้อมบาดานหน่อยก็ได้อมดอือดีถึงไต้คนเราจอกขึ้นมาเนาะบ้าเขากไปจังเนี่ยออกแล้วมันเป็นคน้อยวันคนหัวคนมันพนมันมันจะเห็นเออไม่มีผู้ใดเอาจะพ้นแล้วบ้านนี้เป็นร่างอวด บานนี่เห้เราเอาอก็สีบานก็จะมัดมันขาดแตงโมมันขาดแตงโมโอ้ดีๆมันเป็นแตงมันบ่โมมีผู้ใดเอามาใส่ค่ะวันนี้เรื่องนี้เนี่ย ดินสีลายเฮ็ดดินดีกับดินแต่ว่าเพาแล้วว่าคนเกยงมาลูกสินสมุนนี่เนาะได้กี่โอ้ยขันว่าดินเฝ้าก็เอาเฝ้าให้หันละนดินใชายเฮานี่มันแผ่เขาค่ะ เออแผ่ดินเหลียงเพิ่นบ้านี้บ่แผ่แล้ว นี่รูกที่เปรียบเทียบระว่างไงระว่างยางรถยนต์ครับครับทั้งปูน นี่ทั้งปูน อ่า เออทั้งปูนนี่มันมัน มัน แพง มันแพงกว่ามัสอแพงมแพวงวัสดุมันแพงกว่าอันนี้ก็ตกประมาณยี่สิบบาททั้งปูนนี่ตกประมาณร้อยแล้วลอยแล้ว อ๋อาไปเลย เน้นไปทางนี้วิธีการเก็บน้ำนี่ทั้งปูนนี่กักดีๆก็เพราะว่ามันดีซึม โอ้มีแน่ดีกว่าอยู่ถือถือก็ดีแล่นาห้อนนาห้อนทั้งปูนที่ทั้งปูนที่ดีก็ ก็ยางยาง นี่ทำสนาห้อนปั๊บอากาศมันดีโอเป่ายางที่เย็นเนี่ยทั้งส่วนทั้งปูนที่เย็นแต่ยางที่ห้อน อืมโอ้ทั้งปูนดีกว่าแต่ว่าใส่นั่นหลายกว่าใส่ต้นทุนหลายกว่า หลายกว่าเออแต่ว่าเขาเห็นแบบประหยัดเก่านี่ก็ได้แต่กันเคลื่อนย้ายอันนี้ได้เปรียบกเนาะ กเคลื่อนง่ายเลยง่ายนเลยแตก ครับอันนั้นแตก อันนี้เคลื่อนง่ายปั๊บเขาชี้น้อยเดียวคำลงไปเนี่ยน้อยเดียวลงไปเลยลงไปเลยอันนั้นอันนั้นมันใส่ใส่แรงงานหลาย คนเคลื่อนปลูกแล้วกินได้เนี่ยก็ได้เนาะเนาะคลเื่อนง่ายได้บาไรอ่ะ โอ้แต่ตัวนั้นทำง่ายบ่เป็นมันก็แตกะแตกครับ ต้นไม้แตก เนียนกระเพาต้นปัญยาง ครับเพาะต้นเหมอนกันอ วิธีบริหารจัดการน้ำเวลาหนาแลงเห็นจังไหนมันจะคอยสิอยู่รอดคือพื้นที่้องมันบ่มีน้ำอยู่ดอกวะล่ะมันขาดเช่นน้ำแล้วก็พื้นที่ห้องเป็นหินเป็นอย่างเอาเสียแบบแบบเขาเจ้าว่ได้ ต้องคิดวิธีใหม่ต้องแบบประหยัดรุ่งก็เลยกายมันนี่ตัวละบาทต่อเดือนค่าน้ำค่าไฟ้องเสียเดือนเดือนละหา้อยบาทมันมี5 0ยต้นมันก็ให้มันให้มันอยู่ได้คือเกินนี่องห้องเห็นว่ได้ค่าใช้จ่าย้ฮาก็เกินกำลังของผมพ่อ อันนี้ผมผลิตนี่เขาสามารถเอาช่วงนี้มันต้นท่านไงมันได้แก่ปีเดียวเขาหาลอยเมยต่อต้นเพราะว่าย่ามนี่เขาไปออกอยู่แล้วพอย่ามผลเขาไปออกว่าละมันหน้ามันคือให้ให้ออกย่ามแรงเขาก็เอาออกย่ามย่ามเขาบ่มีหน้าที่เขาแก่สิบิตต่ออทิตมา ว่าดาเหตุก็ยอมว่าเขาบ่มีน้ำนี่แหละเขาหาจุดจุดติแก่น้ำไม่ได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้บักงาห้องงามซ้ำหมูก็เลยเอาจอกกับตัวนี้ เป็นตัวแทนของอันนี้แล้วกับปุ๋ยใส่หลายคือมูว่าไรเพราะว่าน้ำเขาบ่พ่อตัวปัจจัยที่มันทำให้ห้องอีดจังสี่ กับเพาะน้ำเพาะห้องมีน้ำเขาเลยหาวิธีเแบบนี้ตัวน้ำเป็นตัวสำคัญเลยถ้ามันสมบูรณ์หากหากที่บ่ขึ้นหากที่บ่ขึ้นข้างบนตัวมันติแข็งแรงที่้องให้น้ำตลอดบ่ลาะเพราะว่าจังไรมันมันมันมันมันเลยรับน้ำกันกันกัน้องเคยให้น้ำหน่อยนี่หากมันสิขึ้นมาหากินทั้งเทิงแล้วการให้น้ำให้ปุ๋ยก็ให้ง่าย แต่มันก็เป็นคนดีกับห้องเนี่ยอันนี้เป็นตัวตัวร่องเนี่ย ปลูกที่แรกปลูกได้ปีหนึ่งบ่บ่บ่ถอดซุ่มสี่เดือนนี่เ่ยที่แรกคือเขาบริจาคปลูกตามน้ำข้าวเจ้าปลวกวันนี้เขาเห็นน้ำข้าวเจ้าว่าไรว่าน้ำว่าพ่อเขาเจ้าใส่แต่ปิงเกิดใส่ยังเงินบ่หาลอยตัวเขาเจ้าลอยตัวเขาจะใส่ปิงเกิดแต่เขาบ่ใส่ทุนเขาบ่มีแต่มัน ก็ติดแดดแห้งมาได้กับใบเหี่ยวเพราะว่าหางมันต้นไหนพะจุดเริ่มต้นมันมาจากแห่งแดงกันบะได้เป็นคนดีกับเขาเคมียังเขาก็บ่ได้ใส่คือเขาจะเอา เอาพวกตัวยีดตัวพวกของพื้นบ้านเ่านี่ไหมเพื่อกาแฟจังเสียกาแฟผสมหัวเอ็มลอยเอายังแบบบ้านเ่าแบบแบบบ้านเ่าธรรมดาสารทีมมันม่มีผิด เพราะว่าเฮาก็เป็นคนแพ้ยาพวกยาจีดยาอย่างเขาได้เอาแบบง่ายๆเอาแบบที่นออมาหมักกันกันกันต้นจังแดงจังไหนนอนนอนก็ไม่กิน อันนี้แค่มีนอนกินเลยเพราะว่าตัวมันเอียอของเ่าสิบ่เหี่ยวกบสิบ่เป็นโลววางเ่ามันแบบธรรมชาติตัวมันสิแข็งแรงโดยธรรมชาตินะ การเกษตรสมัยสมือนี้คนทั่วไปอ่านมองว่าเป็นเรื่องยาก ที่จะเอาชนะกับควงมแข็งแรงแต่กับคนถือว่าย่อมเทอาจสิมองว่าเรื่องแบบนี้ เป็นเรื่องท้าทายสำหรับเขาก็ได้เพราะจากแผ่นดินที่แห้งแล้งมีตะกอนหินน้ำก็น้อยปลูกยั้งก็บ่ได้แต่เจ้าของสวนก็มีวิธีเอาชนะกับมันได้เสมอ อนนี้บ้านหินกอง ที่อยู่ตำบลป้าหมักนาวกระสมกับซื้อที่เป็นตำบลป้าหมักนาวไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามีนักพัฒนาที่พยอมแพ้คนที่พีกพื้นดิน ให้คนในหมู่บ้านได้เห็น การเอาชนะกับขอจำกัดทางธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้ แค่เพียงเข้าพยอมแพ้